ที่5นี้นะคะ เรามาต่อกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชีกันค่ะ ในหัวข้อนี้จะเป็นเนื้อหาในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศต่างๆ มาใช้ในงานการเงินและงานการบัญชีนะคะ จะขอยกตัวอย่างและอธิบายแยกตามประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้ค่ะ เราจะเริ่มกันด้วยเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุนการทำงานของงานการเงินและงานการบัญชี และตามมาด้วยซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการทำงานของงานการเงินและการบัญชีนะคะ เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มของฮาร์ดแวร์ ที่สามารถนำมาใช้งาน ในฝ่ายการเงินและฝ่ายการบัญชีนั้น หลักๆกก็คือตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เองนะคะ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ในที่นี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์เมนเฟรมหรือมินิคอมพิวเตอร์ ก็ได้นะคะ รวมไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ทั้งแบบตั้งโต๊ะ และแบบพกพาต่างๆ ที่มีความสามารถเพียงพอที่จะใช้ในการประมวลผล ซอฟต์แวร์ที่ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินนำมาใช้ในการจัดการข้อมูลค่ะ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในกลุ่มที่ 2 นะคะ จะเป็นกลุ่มของอุปกรณ์นำเข้าค่ะ ซึ่งฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินสามารถนำเอามาช่วยในการบันทึกข้อมูลให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลในที่นี้ได้แก่สแกนเนอร์ประเภทต่างๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสแกนเนอร์ที่ใช้สำหรับการสแกนเอกสารหลักฐานทางการค้าต่างๆ เก็บไว้ในรูปแบบของดิจิทัลฟอร์มเพื่อความสะดวกในการค้นหา อ้างอิง และการประหยัดเนื้อที่นะคะ นอกจากนี้ อุปกรณ์อ่านสัญลักษณ์ อุปกรณ์อ่านอักษร ในกลุ่มของ OMR Scanner OCR Reader และ Barcode Reader ก็ถูกนำมาใช้ในการนำเข้าข้อมูลทางบัญชีและการเงินแบบอัตโนมัติ ในหลายองค์กรค่ะ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในกลุ่มที่ 3 นะคะ จะเป็นกลุ่มในการนำเสนอข้อมูลและสื่อการบันทึกข้อมูลค่ะ ในฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินนะคะ อุปกรณ์นำเสนอข้อมูลและสื่อการบันทึกข้อมูลถูกนำเข้ามาใช้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเครื่องพิมพ์นะคะ เช่น เครื่องพิมพ์แบบกระแทกหรือ Impact Printer ซึ่งถูกนำมาใช้ในการจัดทำเอกสารที่ออกเป็นชุดค่ะ เครื่องพิมพ์เลเซอร์นะคะ ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดทำเอกสารรายงานทางการบัญชีต่างๆ ที่ต้องการความคมชัด และก็สื่อบันทึกข้อมูลดิจิตอลต่าง ๆ เช่น พวกฮาร์ดดิสต์นะคะ ที่มีความจุเพียงพอ จะถูกนำเอามาใช้เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูล ที่ถูกนำไปประมวลผลทางบัญชีและการเงินแล้วนะคะ การสำรองข้อมูลนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากว่ามีข้อบังคับตามกฎหมาย ที่ธุรกิจจะต้องทำการบันทึกข้อมูลเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบอย่างน้อย 5 ปีค่ะ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์กลุ่มสุดท้ายนะคะ เราจะพูดกันถึงเรื่องของระบบเครือข่ายค่ะ ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินนะคะ มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นระบบอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตนะคะ เพื่อทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเชื่อมโยง การทำงานของฝ่ายการเงินกับฝ่ายบัญชีกับหน่วยงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานและภายในหรือหน่วยงานภายนอกของกิจการทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อมานะคะ เราจะเริ่มอธิบายการนำเอาระบบสารสนเทศ และซอฟต์แวร์มาใช้ในงานการเงินและงานการบัญชีกันค่ะ เริ่มกันด้วยฝ่ายการเงินก่อนเลยนะคะ ระบบขายหน้าร้านหรือระบบ POS Point of Sale สามารถนำมาช่วยในการทำงานของฝ่ายการเงินได้ค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการขายสินค้านะคะ ระบบ POS นั้นสามารถเชื่อมโยงการขายสินค้าที่หน้าร้าน ไปยังข้อมูลการจ่ายเงิน และการตัดสต็อกสินค้า ที่หลังร้านได้ด้วยนะคะ โดยฝ่ายการเงินจะสามารถนำเอาข้อมูลจากระบบ POS มาใช้ในการสรุปรายการขายประจำวัน รายการรับเงินเพื่อบันทึกการรับเงินค่ะ ในส่วนของฝ่ายบัญชีนะคะ ข้อมูลจากระบบ POS สามารถช่วยในการบันทึกรายการขายสินค้าประจำวัน และการตัดสต็อกสินค้าที่ขายออกไปได้ด้วยค่ะ ต่อกันด้วยระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-banking นะคะ e-banking เป็นรูปแบบการบริการของสถาบันการเงินบนระบบอินเทอร์เน็ต โดย ผู้ใช้บริการ e-banking นะคะ สามารถนำ e-banking มาเป็นช่องทางในการจ่ายเงิน และการรับชำระเงินของธุรกิจได้ค่ะ โดยถ้ากิจการต้องการจะใช้ e-banking มาช่วยงานในเรื่องของการจัดทำงานของบัญชีการของการเงินนะคะ กิจการจะต้องขอเปิดใช้บริการ e-banking กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินของกิจการ เพื่อเป็นช่องทางในการรับและการจ่ายเงินค่ะ แต่ในการใช้งาน e-banking นั้นนะคะ กิจการจะต้องมีการวางระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้การใช้ e-banking นั้น ใช้ได้เฉพาะคนที่ได้รับอนุญาตจากกิจการเท่านั้น ซึ่งเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการเงินของธุรกิจด้วยค่ะ ต่อกันด้วยฝ่ายบัญชีนะคะ ระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์สำหรับฝ่ายบัญชีนั้น มีด้วยกันอยู่หลายตัวด้วยกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมา เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์รายการค้า บันทึกรายการค้าในสมุดวันขั้นต้น ผ่านรายการไปยังสมุดแยกประเภท และจัดทำรายงานทางการเงินที่เป็นรายงานพื้นฐานค่ะ โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีนั้นนะคะ มีให้เลือกหลากหลายในตลาดปัจจุบันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Express, AutoFi หรือ MYOB นะคะ นอกจากนี้ก็จะมีโปรแกรมสแกนเอกสารต่างๆ เช่น PDF Creator ซึ่งฝ่ายบัญชีสามารถเอามาจัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ประกอบการบันทึกบัญชีให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลค่ะ โดยกระบวนการบัญชีการเงินในระบบ SAP ERP ภายใต้โมดูล FI นั้นเนี่ยนะคะ เหตุการณ์ต่างๆ ทางการค้าที่เกิดขึ้นในโมดูลต่างๆ ของ SAP ERP จะมาสิ้นสุดอยู่ที่ระบบ GL ค่ะ GL นั้นนะคะ เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลแยกประเภทของรายการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นของกิจการ และก็เป็นที่รวบรวมของข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทางการเงิน ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบกำไรขาดทุนค่ะ ระบบสารสนเทศถัดไปนะคะ เราจะกล่าวถึงระบบแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจตามรูปแบบมาตรฐานสากล หรือที่มีชื่อเรียกว่า Electronic Data Interchange หรือเราเข้าใจกันในชื่อของ EDI ค่ะ EDI นั้นนะคะเป็นบริการในเครือข่ายแวนหรือ Value Added Network เพื่อทำการแลกเปลี่ยนเอกสารทางการเงินระหว่างกิจการกับคู่ค้าค่ะ ผู้ค้าในที่นี้นะคะอาจจะเป็นลูกค้า ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันนี้นะคะ ประเทศไทยกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตรวมถึงสัมภากร ได้ใช้งาน EDI ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานธุรกิจค่ะ กิจการสามารถนำเอาเทคโนโลยี EDI มาเป็นประโยชน์ในการจัดส่งเอกสาร ที่อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลแล้ว ไปยังคู่ค้านะคะ รูปแบบดิจิทัลของเอกสารนี้ทำให้เอกสารที่ส่งไปสามารถอ่านและเข้าใจได้ทันทีโดยระบบคอมพิวเตอร์ของฝั่งผู้รับ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วและสามารถนำเอาไป process ได้ทันทีนะคะ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธุรกิจได้ และยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นค่ากระดาษ ค่าจัดพิมพ์ และค่าจัดส่งเอกสารได้อีกด้วยค่ะ ซอฟต์แวร์กลุ่มถัดไปนะคะ เราพูดถึงเรื่องของโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงาน หรือ Office Suite ค่ะ ซึ่งจะกล่าวแยกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ โปรแกรมประมวลผลคำหรือ word processing และโปรแกรมตารางคำนวณหรือ spreadsheet นะคะ โปรแกรมประมวลผลคำถูกนำมาใช้ในงานการเงิน และการบัญชีอย่างแพร่หลายค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดทำเอกสารทางการเงินและการบัญชี เช่นการออกใบเสร็จ การจัดรูปแบบของงบการเงิน และการนำเสนอรายงานประจำปีนะคะ รวมไปถึงเรื่องของการทำรายงานสรุปทางการเงินต่างๆ โดยการใช้โปรแกรมประมวลผลคำค่ะ เนื่องจากโปรแกรมประมวลผลคำมีความสามารถในการจัดทำเอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่น่ามอง สามารถเพิ่มตารางและนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจและสวยงามนะคะ นอกจากนี้ ฟังก์ชัน Mail Merge ของ Word Processing หรือโปรแกรมประมวลผลคำ ก็ยังช่วยให้ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชี สามารถจัดทำจดหมายยืนยันยอดลูกหนี้ และเจ้าหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ ต่อมานะคะ เรามาพูดถึงเรื่องของการใช้โปรแกรมในกลุ่มของ Spreadsheet หรือตารางคำนวณ ในงานการเงินและการบัญชีกันค่ะ ชุดคำสั่งในกลุ่มของโปรแกรมตารางคำนวณนี้นะคะ ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายในงานการเงินและการบัญชี ในการจัดการข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลประเภทตัวเลข หรือข้อมูลตัวหนังสือที่มีปริมาณมากๆนะคะ เนื่องจากโปรแกรมตารางคำนวณนี้มีความสามารถในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยฟังก์ชันเฉพาะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ สถิติ และฟังก์ชันทางการเงิน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงขั้นสูงนะคะ โปรแกรมในกลุ่มของตารางการคำนวณนนี้ ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรม Microsoft Excel ค่ะ โปรแกรมตารางการคำนวณนนี้นะคะ งานบัญชีนำมาใช้ทั้งการจัดทำบัญชีการจัดเก็บข้อมูล เช่นรายได้ และก็ข้อมูล ยอดค้างชำระของเจ้าหนี้และลูกหนี้นะคะ รวมไปถึงเรื่องของการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ ทะเบียนเช็ค การจัดทำเอกสารทางการบัญชี เช่นใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ หรือทะเบียนสินค้าค่ะ นอกจากนี้บางกิจการยังประยุกต์เอา Microsoft Excel มาทำบัญชีด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกสมุดรายวันทั่วไป สมุดแยกประเภท และการจัดทำงบการเงิน และรายงานทางการเงินต่างๆ ค่ะ ค่ะในคลิปนี้นะคะ เราพูดถึงเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลทางด้านการเงินและการบัญชีของธุรกิจ หวังว่าความรู้ที่ได้ คงจะพอให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจถึง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบัญชีและการเงินนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ